ต่อมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแทรกเนื้อหาโดยการอัปโหลดไฟล์กันนะครับ ซึ่งไฟล์ที่เราจะอัปโหลดเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของไฟล์รูปภาพนะครับ ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ เพื่อมาแทรกลงในหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอัปโหลดได้ 2 วิธีด้วยกันนะครับ วิธีแรกก็คือให้ดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เลือกตำแหน่งหาไฟล์ของเรา นะครับเสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็กด Open นะครับ รูปก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับ แล้วก็มาแทรกอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราสามารถที่จะอัปโหลดนะครับ ใช้วิธีการดับเบิลคลิกนะครับ แล้วก็เรียกเมนู หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ ให้เราคลิกที่รูปภาพตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เลือกอัปโหลด อ่านี่ในส่วนของการอัปโหลดนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการอัปโหลดรูปภาพ เพื่อที่จะใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับ จะใช้วิธีการดับเบิลคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์หรือว่าเลือกที่เมนูรูปภาพแล้วก็เลือกอัปโหลดตรงนี้นะครับ แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ